เรายังคงอยู่ที่ประเภทของเกมนะครับ ประเภทต่อไป เป็นประเภท Adventure Games and Puzzle Games เป็นเกมประชนภัยและเกมปริศนา เกมเหล่านี้ยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าจะมีขอบเขตและเทคโนโลยีที่จำกัด แนวคิดของเกมปาร์ตี้ซึ่งผู้คนเล่นด้วยกันในหมวดของผู้เล่นหลายคน ได้นำชีวิตใหม่เข้าสู่แนวเกมนี้แล้ว ชื่อเรื่องเช่น ซลดาวอลิโอแวร์ หวังว่าคงเป็นชื่อที่คุณคุ้นเคยกันนะครับ ประเภทเกมต่อมาปอร์ตเกมส์เป็นเกมประเภทกีฬา เกมกีฬาเป็นที่นิยมมากขึ้นของอุตสาหกรรมเกม โดยเฉพาะบริษัท EA หรือ Electronic Arts ได้ทำเกมที่ได้รับอนุญาตจาก NBA NFL และ FIFA มานานกว่าศตวรรษเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งของอุตสาหกรรมการกีฬาที่เป็นหมวดย่อยของการแข่งขันทั้งหมด เพลงฮิตแบบมาสีเช่น Burn Out และ Need for Speed เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างมาก เกมฮิต การชนกันนั้นดูสมจริงและน่ากลัว ประเภทเกมต่อมาที่อยากจะพูดถึง The Simulation Journey เกมประเภท แบบจำลอง เกมประเภทแบบจำลองได้รับความนิยมอย่างมาก เช่นเกมซิมที่ขายดีที่สุดตลอดกาล The Sim Series เกมซิมทั้งหมดที่ออกแบบโดยบริษัท Maxis มีบทบาทสำคัญในประเภทเกมนี้ ต่อมา เป็นประเภทเกม วางแผนกลยุทธ์ หรือเรียกว่า strategy game เกมวางแผนกลยุทธ์เป็นรูปแบบที่จำกัด ที่นำมาเล่นเฉพาะกับ PC ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เมาส์และคีย์บอร์ด เป็นจุดสำคัญในการเล่นเกม เกมที่ประสบความสำเร็จ และที่ขายดีตลอดการเช่นเกมซิมซีรีส์ ซึ่งออกแบบโดยบริษัท Maxis ประเภทสุดท้ายเป็นเกมประเภทตัวละครและสังเวียนแบบ3มิติ Fighting Game ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา จากเกมก่อนหน้านี้ คือ Street Fighter 2 เป็นเกมต่อสู้ที่มีความสุข ในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา เนื่องจากว่าได้รับการอัปเกรด อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรวมอักขระสามมิติ หลังจากที่เรียนรู้ประเภทของเกมมาเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาคำวิกริยาวิเศษ หรือ adverbs adverbs คำกริยาวิเศษ we use adverbs to give information about an action adverbs of manner, time and place describe how, when or where something happens เราใช้คำกริยาวิเศษ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการกระทำคำกริยาวิเศษ เป็นลักษณะของเวลาสถานที่ อธิบายวิธีการเมื่อใด หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นต้น They have been updated fully to include 3D characters พวกเขาได้ปรับปรุงกันอย่างเต็มที่เพื่อเกมลักษณะ 3 มิติ ลักษณะดังกล่าวคือวิธีการ manner how The action genre of games is currently the most popular เกมประเภทแอคชั่นกำลังเป็นที่นิยมมากที่สุด time when เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาและเมื่อไหร่ allowing gamers to play internationally อนุญาตให้นักเล่นเกมเล่นในระดับนานาชาติได้ หมายความว่า place where สถานที่หรือที่ไหน we also use adverb to modify adjectives เราใช้คำกริยาวิเศษในการปรับคำคุณศัพท์ Sport games are an i n c r e a s i n g popular portion of the gaming industry เกมประเภทกีฬา เป็นเกมที่นิยมมากขึ้นในอุตสาหกรรมเกม เป็นต้น เรายังคงมาต่อเกี่ยวกับเรื่องของคำกริยาวิเศษหรือว่า adverbs we should We usually form an adverb by adding ly to an adjective เราสามารถจะสร้างคำกริยาวิเศษโดยการเติมคำว่า ly กับคำคุณศัพท์ ตัวอย่างเช่น typical typically The console gamer typically enjoys sport With adjectives ending in y, we change the y to i before adding the ending ly. ด้วยคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y เราจะขอเปลี่ยน y เป็น i ก่อนที่จะเติม ly ตัวอย่างเช่น easy easily the Nintendo Wii connects easily to the internet เครื่องเล่นเกมประเภท Nintendo VE สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย ผู้เรียนครับ เรามาเรียนเรื่องของคำกริยาวิเศษ หรือ adverb กันต่อนะครับ Note that not all words that end in ly are adverbs. โปรดทราบว่าไม่ใช่ทุกคำที่ลงท้ายด้วย y จะเป็นคำกริยาวิเศษ These words are adjectives. คำเหล่านี้เป็นคำคุณศัพท์ friendly, deadly, lovely, lonely. The adverb form good is well. คำกริยาเศษจากความดีเป็นอย่างดี Her English is very good. She speaks English very well. ภาษาอังกฤษของเขาดีมาก เธอพูดภาษาอังกฤษได้ดี Some words have the same form as an adjective and an adverb. ตัวอย่างเช่น fast hard early late daily m o n t h y คำศัพท์บางคำจะมีรูปแบบเช่นเดียวกับคำคุณศัพท์และคำวิเศษ อาทิเช่น fast hard early late daily m o n t h y ตัวอย่างเช่น new games require a fast processor เกมใหม่ๆ ต้องการใช้ความเร็วของโปรเซสเซอร์ เพราะฉะนั้นคำว่า fast ในที่นี้เป็น adjective The processor speed tell you how fast your PC executes instruction ต้องทราบว่า PC ของคุณทำงานตามคำแนะนำได้อย่างรวดเร็วคำว่า fast ในประโยคนี้เป็น adverb หรือคำกริยาวิเศษ conclusion ข้อสรุป can describe different platforms and game journeys สามารถอธิบายแพลตฟอร์มต่างๆ และแนวเกมต่างๆ ได้ can provide comments on video games สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอเกมได้ can use the adverb correctly สามารถใช้คำกริยาพิเศษได้อย่างถูกต้อง เป็นอย่างไรกันบ้างครับผู้เรียนสำหรับหน่วยเรียนนี้ ซึ่งมีรายละเอียดที่มากมาย